ราจะมาวิธีสาธิตนะฮะที่คนอยากรู้ว่า HRV ตัวรุ่น DL และ E Limited พับกระจกยังไงนะฮะโดยที่เราล็อกอยู่นะครับแต่วิธีที่หนึ่งก่อนนะครับผมที่ประตูนะครับ กดล็อกครั้งที่หนึ่งและกดซ้ำค้างไว้นะฮะพับแล้วนะครับกับวิธีที่2นะครับสามารถกดจากรีโมทได้ กดแล้วก็กดซ้ำค้างไว้นะครับ มันจะพับไว้ทัน เป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับตัว HRV รุ่น EL และ E Limited นะครับ สนใจก็สอบถามกันได้ครับ สวัสดีครับ